ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยก็เอานะครับ ก็กลับมาอยู่กับแอปเกมมิ่งครั้งนี้ผมก็มาสอนแคสเกม ก็ง่ายๆเลยคือ คลิปที่แล้วผมก็ สอนโหลดไอไอตัวนี้ละไอตัวนี้ ก็นั่นแหละนะ ผมก็สอนโหลดเรียบร้อยแล้วนะ แล้วท่านอยากจะแคสใช่หรือไม่ แล้วท่านถ้าท่านอยากจะลง YouTube ล่ะ ท่านก็แค่ อัดคลิปวิดีโอ และท่านมาที่ มาที่ YouTube ของท่าน ต้องต้อง ต้องลงลงไอ้บัญชีนี่ก่อนนะ นี่คลิปวิดีโอของผมไอเกมมิ่งนะโอเค ท่านก็ไปที่อัปโหลด หลังจากนั้นท่านก็เลือกควายที่ท่านอยากจะอยากจะโหลดลงไป โอเค แล้วผมจะมาบอกอีกอย่างหนึ่งเลย หลักหลักท่านเนี่ย ถ้าท่านอยาก จะได้ ได้สองตัวนี้ท่านก็ไปหาโหลดเอาแล้วกันนะสองตัวนี้กวนก็ ใช้ดีอยู่แหละใช้ดีอยู่นะ ตัวนี้ ส่วนเกมพวกนี้ก็อย่าไปสนอะไรมัน นะ เกมพวกนี้ ก็อย่าไปสนอะไรมัน ดีออนบ้าง อาม่าสามบ้างก็อย่าไปสนนะอย่าไปสน เออหรือบางคนอยากได้อะไรอย่างเงี้ย คุณอวดความเป็นใหญ่เลยนะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับ กลับมากกระต่อกันเลย นี่ครับ หากท่านอยากจะดูวีโอก่อนว่าท่านพอใจหรือไม่ ท่านก็มาดูตรงนี้วิดีโอวิดีโอวิดีโอนี่ไงที่ท่านจะเซฟไฟล์วิดีโอเอาไว้ผมก็เลือกวิดีโอนี้ แล้วท่านก็เข้าไปดู ไม่เปิดไฟตรงนี้ได้เลย นี่เห็นไหมก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่ผมกำลังอัดตอนนี้อยู่นะใช่เรากำลังอัดกันอยู่ ก็ประมาณนั้นเลยนะขออภัยนะครับแล้วอันนี้ก็คือโปรแกรมตัดต่อของผมนะ ก็ ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก ไม่ค่อยได้ใช้บองเลยอืมพอ พอโหลดเสร็จ พออัพโหลดถึงหนึ่งร้อย แล้วท่านก็กดเผยแพร่เลย หรือถ้ามันมีแบบรอดำเนินการ ท่านก็ต้องรอให้ครบร้อยก่อน แล้วท่านค่อยกดเผยแพร่ อันนี้ก็ คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ตั้งชื่อคลิป อันนี้คือวีโอต่อไปที่ผมจะสร้างนะ ก็นั่นแหละครับ อันนี้ก็แบบลงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ย ผมแนะนำอย่ากกดตรงนี้นะครับ วิดีโอ นี้เป็นแบบ 3D อย่ากดเลย คือกดแล้วมันก็มาแก้ไขได้แหละ แต่ถ้ากดแล้วมันภาพแบบเบลอๆ ไม่ดูไม่รู้เรื่องเลยนี่ผมก็ตั้งโหมดให้ดีไว้มันก็เลยอัปโหลดช้าหน่อย โอเคอยู่เนาะนี่เห็นไหม อัพโหลดช้าอย่างนี้แหละ ก็ ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะ ผมไม่รู้ว่าสตรีมยังไง ถ้าหากใครรู้ว่าสตรีมสดยังไงก็ ก็ก็ ก็ ก็ เออเออเออเออก็บอกด้วยแล้วกันนะ ก็ทักทักมาบอกอะในคลิปใต้ลิงก์ ใต้ลิงก์นี้ใต้คลิปนี้อ่ะเออใต้คลิปนี้ มันก็มีที่พูดคุยอยู่นะก็ทักทักมาบอกกันได้นะ ทักมาบอกกันได้เนี่ยหากท่านอยากลบวิดีโอของท่านจะทำยังไงโอ้โหเรื่องง่าย ๆเลยครับ นี่ท่านกดไปตรงนี้เลยผู้สร้างวิดีโอส่วนนี้ก็ ท่านก็มาอยู่หน้านี้ใช่ไหมท่านก็กดดู ทั้งหมดนี่คือวิดีโอทั้งหมดของท่าน ท่านก็แค่ กดติ๊กถูกแล้วท่านก็กด ลบหรือไม่ถ้าท่าน อยากจะลบวิดีโอทั้งหมดนี้ สมมตินะสมมติ ท่านก็ติ๊กให้หมดตรงนี้ แล้วท่านก็ทำงานแล้วก็ลบ มันก็จะลบให้หมดเลย แต่ผมไม่ลบนะ เออส่วนอันนี้เป็นวิดีโอที่ผมกำลังจะลงนี่อยู่นี้ รข้าใจไหม โอเค งั้นคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แลวกดแชร์ และอย่าลืมกด subscribe งั้นผมคงต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ